ค่ะเนื้อหาของบทที่ 2 จะเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุ ในบทนี้จะแบ่งออกเป็นเนื้อหา 3 เนื้อหาหลักนะคะ เนื้อหาหลักแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เนื้อหาหลักที่ 2 จะพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ 3. จะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุ ในบทเรียนนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปัจจุบันที่มีผลต่อผู้สูงอายุ และทุกท่านจะได้รับชมวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ และก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ กรณีประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มกราคม 2560 ค่ะเราจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในพื้นที่จริงนะคะ